ในศตวรรษที่ 21 นี้นะคะ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเองก็ต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย ไม่เพียงเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะ ดังนั้นผู้สอนจึงควรต้องติดอาวุธให้กับตนเอง และจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองให้เป็น C teachers ค่ะ ซึ่งในที่นี้ตัว C อ่ะ ไม่ได้หมายถึงผู้สอนระดับ C class นะคะ แต่หมายถึงผู้สอนที่มีทักษะต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง เราถึงเรียกว่า C teachers ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็น 9 ประการ ดังต่อไปนี้ค่ะ C แรกก็คือ content หรือความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบในการสอนนั่นเองคอนเทนต์ถือเป็นลักษณะที่จำเป็นอย่างที่สุด และขาดไม่ได้สำหรับผู้สอน เพราะถึงแม้ผู้สอนจะมีทักษะ C อื่นๆ ทุกทักษะที่เหลือทั้งหมด แต่หากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนแล้ว เป็นไปไม่ได้เลย ที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากครูผู้สอนที่ไม่แม่นในเนื้อหา หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนพยายามถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน 4 ตัวต่อไปคือ Computer Integration ได้แก่ การที่ผู้สอน ควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน สาเหตุสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะด้านการประยุกต์ ICT เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้ ICT โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้ว หากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสืบค้น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสดงออกและทักษะการคิด 4 ตัวที่ 3 คือ constructionist ได้แก่ การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่อง constructionist ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น เป็นเรื่องภายในของตัวบุคคล จากการที่ได้ลงมือสร้างทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ มาก่อน ครูผู้สอนที่เป็นผู้สร้างนั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้ทักษะนี้ในการพัฒนาในด้านของเนื้อหา องค์ความรู้ใหม่ๆสำหรับผู้เรียนเองแล้ว หากยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ผ่านการลงมือผลิตชิ้นงานต่างๆ เช่นการเขียนรายงาน การทำวิจัย การสร้างพอร์ตโฟลิโอการสร้างเว็บ การทำโครงงานต่างๆ 4ตัวที่ 4 คือ connectivity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรม ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน และผู้สอนทั้งในชั้นเรียนเดียวกัน สถานศึกษาเดียวกัน และหรือต่างสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงกับสถานศึกษาบ้านและ หรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างดีนั้น เมื่อสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรง หรือความเกี่ยวข้องกับความสนใจ ประสบการณ์ ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน การที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในชั้นเรียน กับเพื่อน ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา บ้านและสังคมแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งได้มากเท่าใด ก็ย่อมทำให้ผู้เรียน เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงได้มากเท่านั้น 4 ตัวที่ 5 คือ collaboration ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องมีทักษะในบทบาทของการเป็นโค้ชหรือผู้ส่งเสริมอำนวยความสะดวก รือ facilitator ที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการเป็นผู้เรียนเองในบางครั้ง ทักษะสำคัญของการเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาที่ดีนั้น ได้แก่การเกื้อหนุน หรือ scaffold ให้กับผู้เรียนเป็นระยะระยะอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดฐานการเรียนรู้ ที่เอื้ออำนวยในการต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขึ้นได้ ทั้งนี้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในผู้เรียนได้อย่างจำกัด หากปราศจากซึ่งการเกื้อหนุนที่เหมาะสมจากผู้สอน 4 ตัวที่ 6 คือ communication ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพัฒนาให้เกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารที่ดี เช่น การอธิบายด้วยคำพูด หรือข้อความ การยกตัวอย่างเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใช้สื่อมีเดียต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สอน สามารถส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะนำเสนอ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม4ตัวที่ 7 หรือ creativity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพราะบทบาทของครูผู้สอนในยุคสมัยหน้านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นการเป็นผู้ป้อนส่งผ่านความรู้อิมพาร์ t ให้กับผู้เรียนโดยตรง หากมุ่งไปสู่บทบาทของการสร้างสรรค์ ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผู้สอนจะได้รับการคาดหวัง ให้สามารถที่จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 ตัวที่ 8 คือ critical thinking ได้แก่การที่ครูผู้สอน จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการพิจารณา เปรียบเทียบ เพื่อการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ผู้สอนที่สามารถคิดเชิงวิพากษ์ได้ดี จะสามารถระบุประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง และตัดสินได้ว่า ข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ สามารถตั้งคำถามที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเห็น 4 ตัวสุดท้ายคือ caring ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรัก ความปรารถนาดี และความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน ในทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น ทักษะ caring นี้นั้น นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะความรัก ความปรารถนาดี และห่วงใยกับผู้เรียนของครูนั้น จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอน ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย หรือ relax alertness แทนความรู้สึกวิตกกังวล หรือ anxiety ซึ่งสภาวะสมองที่ตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ C Teacher ทั้ง 9 ข้อที่ผ่านไปนะคะ หวังว่าผู้สอนทุกท่านจะนำทั้ง9 C ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทั้งการสอนของตัวเอง และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้กันแล้ว อย่าลืมเร่งพัฒนาตัวเองให้เป็น C Teacher กันนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมกับผู้เรียนในอนาคตกันค่ะ สวัสดีค่ะ